สวัสดีค่ะ หมุนช่องหมุนนิสต้านะคะ ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันนี้เราก็เลยอยากจะมาชวนคุยสบายๆ สรุปเรื่องราวต่างๆ แล้วก็เทรนด์ที่น่าสนใจในวงการกาแฟของไทยใน 2 ปีที่ผ่านมานี้ในมุมมองของเราค่ะ เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็มุมมองของเรา จากที่เราสังเกตเองนะคะ ไม่ได้มีการอ้างอิงงานวิจัย สถิติ หรือว่ามีกูรูอะไรมาวิเคราะห์ให้ค่ะ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะ แต่อย่าแรงนะคะ เรื่องแรกอย่างที่ทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตพวกเราเป็นอย่างมากเลย มีทั้งเรื่องล็อกดาวน์ห้ามเดินทาง ห้ามกินอาหารนอกบ้าน วิถี New Normal และพอเป็นอย่างนั้นเนี่ย หลาย ๆ คนก็เริ่มหัดชงกาแฟกินเอง เพราะว่าออกไปตามคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟเจ้าประจำไม่ได้ จึงเกิดปรากฏการณ์คาเฟ่ในบ้าน ลูกค้าก็คือคนในครอบครัวของเรา ชงไปชิมไปบ่นไป จนหลาย ๆ คนเนี่ยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟไปเลยทีเดียวนะคะ เรื่องต่อมาก็คือเรื่องอุปกรณ์ชงกาแฟ ที่ทั้งขาดตลาดแล้วก็ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ไม่ว่าจะเป็นคอมมาดันเต้จากเดิมเนี่ยขายอยู่แค่ 9,900 ก็ขึ้นไปได้ถึงเกือบ 20,000 ภายในเวลาเพียงครึ่งปี ตอนแรกเนี่ยนะคะ เราก็กะว่าจะซื้อน้องซีบ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะ แต่เห็นราคาที่มันแบบดีขึ้นไปแล้วเนี่ย อุ้ย ขอพักก่อนเนาะหรือตัวอะลามที่จากหมื่นปลายๆแต่รอนานหลายเดือน ถ้าคนใจร้อนเนี่ยก็อาจจะโดนหลอกขายของปลอม หรือซื้อราคาแพงขึ้นมาอีกราวหมื่นบาท น่ากลัวจริงๆ และที่น่าสนใจแต่หลายคนยังไม่รู้นะคะก็คือ บริษัทเบียเลติเนี่ย จากที่สถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เกือบจะล้มละลายเพราะโดนกาแฟแคปซูลเนี่ยตีตลาดก็กลับมาขายดีพลิกฟื้นกิจการได้อีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าโฮมบรูเวอร์ทั่วโลกนี่เอง ส่วนเรื่องที่ 3 นะคะ แมนนวลเอ็กเพรสโซเมเกอร์เติบโตขึ้นมาก เนื่องจากว่ากาแฟฟิลเตอร์เนี่ยไม่ตอบโจทย์สำหรับสายเข้ม และมอคค่าพอตก็ไม่ได้ฟิลลิ่งแบบช็อตเน้นๆ ดังนั้นอุปกรณ์ชงเอสเพรสโซที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แต่ยังสามารถสร้างแรงดันและให้รสสัมผัสอย่างเอสเพรสโซแท้ๆ ก็ได้รับความนิยมสูงมาก อย่างเช่นแฟร์อะลามโรบอทหรืออีกหลายๆ ตัวนะคะ แถมราคาเนี่ยก็ยังถูกกว่าเครื่องชงเอสเพรสโซแบบที่มีหม้อต้มทั่วไปอีกด้วย เทียบรุ่นที่ธรรมดาทั่วไปก็ยังถูกกว่า 3-4 เท่าตัว ถัดมานะคะ เนื่องจากโฮมบรูเวอร์เนี่ย เริ่มเก่งขึ้น และก็มีความชำนาญมากขึ้น ล็อกดาวน์ทำงานไม่ได้ ไม่มีรายได้ ก็เลยเปิดร้านกาแฟที่บ้าน ขายแบบออนไลน์ ทำให้มีร้านกาแฟเปิดใหม่ ที่ใช้เครื่องแบบแมนนวล รวมถึงมอคค่าพอตเกิดขึ้นเยอะมาก ร้านกาแฟที่เปิดในบ้านหรือหน้าบ้านตัวเองเนี่ยก็มีไม่น้อยค่ะสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จนะคะ เราก็ยินดีด้วยนะคะ แต่ถ้าใครที่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นและยังสู้อยู่ เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ ในทางกลับกันนะคะ ร้านคาเฟ่แบบทั่วไปที่มีหน้าร้านเนี่ย ก็ต้องปิดตัวไปไม่น้อยเลยค่ะ เพราะว่าลูกค้าหายทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็พนักงานออฟฟิศที่ work from home ร้านของเรานะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะในเสียงหัวเราะเนี่ยมีน้ำตาซ่อนอยู่ด้วยนะคะ ร้านปิดแถมล็อกดาวน์ก็เลยมีเวลามาทำ YouTube นี่แหละค่ะ ก็ต้องขอบคุณโควิดนะคะ ที่ทำให้เราได้เจอกันนะคะ เรื่องที่ 5 เมนูยอดฮิตที่คนไทยเริ่มรู้จัก หรือมีการคิดค้นขึ้นมาใหม่ เริ่มต้นจากเดอร์ตี้ค่ะ มันเป็นเมนูฮิตปิดชาร์ตร้านไหนไม่มีเนี่ย ถือว่าผิด ซึ่งมีวิวัฒนาการตั้งแต่ใส่แค่กาแฟกับนม หรือว่ากาแฟกับครีม จนเปลี่ยนไปเป็นมัทฉะบ้างโกโก้ บ้าง หรือว่าอื่นๆอีกนะคะ แล้วก็มีเมนูสุดฮิตที่ทำกินกันทุกบ้านก็คือโคบรูต่อจากนั้นมาก็จะเป็นพวกคอฟฟี่จูสก็ได้รับความนิยมมากเลย ตั้งแต่พวกกาแฟส้ม กาแฟมะพร้าว จนไปถึงกาแฟน้ำผึ้งค่ะ เมนูพวกนี้เนี่ยมันรีเฟรชดีค่ะดื่มแล้วสดชื่น เราเองก็ชอบกินเหมือนกันค่ะ ต่อมานะคะ เรื่องที่ 6 พูดถึงเมล็ดกาแฟกันบ้าง จะสายสเปเชียลหรือว่าไม่สเปเชียลเนี่ย ก็เริ่มสรรหากาแฟที่มีรสชาติต่างๆ ที่เกิดจากโปรเซสกาแฟที่เอายีสต์ไปหมักกับกาแฟ เพื่อให้เกิดกลิ่น แล้วก็รสที่พิเศษแตกต่างขึ้น โดยได้แนวคิดมาจากการหมักไวน์แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จริงเมืองไทยเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดสักพักแล้วนะคะ อย่างเช่น พวกกาแฟที่เป็นแอนอโรบิกดับเบิลแอนอโรบิกรวมถึง CM หรือว่า Carbonic m a ม e l l a t i o n ซึ่งเป็นการบ่มโดยการไล่ออกซิเจนออกแล้วก็แทนที่ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ กาแฟไทยก็มีทำโปรเซสแบบนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เรียกได้ว่าดังเป็นผู้แตกกินมาม่ากกันจนท้องอืดเลยเมื่อปีที่แล้ว เรื่องที่ 7 นะคะ เมื่อพูดถึงเรื่องการโปรเซสกาแฟแล้วเนี่ย ก็คงจะข้ามเรื่องกาแฟเติมกลิ่นไปไม่ได้ กาแฟแต่งกลิ่นเนี่ยเป็นคำถามสุดฮิตอยู่ช่วงหนึ่งนะคะ ว่ามันดีหรือไม่ดี มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถ้าย้อนไปจริง ๆ เนี่ย ตัวแรกที่เป็นกาแฟเติมกลิ่นที่เราเคยกินก็คือตัวรัมบาร์เรลเอชค่ะ ก็คือเขาเอาไปบ่มในถังเหล้ารัม แต่กาแฟระดับคอมเมอรเชียลหรือว่าพูดง่ายๆเนี่ยนะคะ ก็คือกาแฟนำเข้าจากต่างประเทศที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย บางตัวก็บดมาให้บรรจุอยู่ในกระป๋องขายกันมานานแล้ว อย่างเช่นมีพวกกลิ่นวานิลา กลิ่นโกโก้ กลิ่นฮาเซลนัท กลิ่นสตรอเบอรี่ เป็นต้น ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านะคะ คือว่ากาแฟระดับคอมเมอร์เชียลเนี่ยมักจะมีราคา แล้วก็รสชาติธรรมดาเขาก็เลยต้องมาเพิ่มมูลค่าโดยการเติมกลิ่นเข้าไป จุดสำคัญที่สุดก็คือขอให้ปลอดภัย คนกินชอบก็คงไม่มีปัญหาอะไรค่ะ เรื่องที่ 8 คาเฟ่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนทุกวัย เดิมเนี่ยคาเฟ่ก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะคะแต่เพราะว่าโควิดที่ท่องเที่ยวก็ปิด เดินทางไปไหนก็ไม่ได้ ร้านกาแฟเก๋ๆชิคๆคูลๆก็เปิดมากมาย ก็เลยกลายเป็นจุดถ่ายรูปเปลี่ยนบรรยากาศแก้เบื่อได้ แต่ว่านั่งไม่ได้ก็เลยมีกิจกรรมใหม่ ถ่ายรูปหน้าร้าน ถ่ายรูปเครื่องดื่มมาอวดกันด้วยยั่วน้ำลายให้เราอยากไปมั่ง ก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้น เรามาลองดูเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นตามความคิดของเรานะคะ จากการที่เป็นงาน Coffee Face แบบเข้มข้น เพราะว่าไปมันเกือบทุกวันมา 2 ปีแล้ว ไม่ใช่อะไรนะคะ ไปช่วยงานในบูธด้วยก็เลยต้องไปทุกวันค่ะ ปีที่แล้วเนี่ย เราจะรู้สึกว่าคนมาซื้ออุปกรณ์ชงกันเยอะมากคอมมาดันเต้แฟร์และอื่นๆ รวมถึงเมล็ดกาแฟบางส่วน เพื่อเอาไปชงกิน แต่ส่วนมากเนี่ย เขาก็จะเน้นไปที่พวกมอคคาพอตริปเปอร์หรือว่าอุปกรณ์ชงแมนนวล ปีที่แล้วเนี่ยคอมมาดันเต้เนี่ยฮอตสุดๆ แย่งกันยิ่งกว่าปีนี้ พ่วงด้วยเครื่องบดมือหมุนรุ่นเริ่มต้นราคาพันกว่าบาทนะคะ แล้วก็กาต้มน้ำแบบที่ตั้งอุณหภูมิได้ ซึ่งปีนี้เนี่ยน้อยลงไปเยอะ อาจจะเป็นเพราะว่าโดนตกกันไปตั้งแต่โปร 10 เดือน10 11 เดือน 11 2 0 2ปีนี้เนี่ยคนจะหิ้วเมล็ดกาแฟกันเยอะมากๆ ทั้งเมล็ดไทยเมล็ดนอก หอบกันคนละถุง2ถุง3ถุงเลยค่ะ ไม่ใช่แค่คนสนใจเมล็ดกาแฟคั่วนะคะ แต่กาแฟสารหรือว่ากรีนบีนเนี่ยก็ได้รับความสนใจ นั่นก็เป็นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มจะสนใจการคั่วกาแฟค่ะ มีการซื้อเครื่องคั่วขนาดเล็กระดับโฮมยูสหรือว่ารุ่นที่มีราคาเบาๆมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ คนไทยจะเริ่มซื้อกาแฟสารมาคั่วกินเอง เพราะตัดปัญหาเรื่อง F กาแฟมาเยอะจัด จนกินไม่ทัน สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้ จะเห็นได้ว่าคนเริ่มหาเครื่องชงเอสเพรสโซ่แล้วก็เครื่องบดไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้น เพราะว่าคนที่ติดใจหรือว่าจริงจังกับการชงกาแฟกินเอง จะรู้ว่าเครื่องบดมือเนี่ย จะบดทีก็เหนื่อยแล้วก็ช้า ส่วนเครื่องชงแบบแมนนวล จะชงติดต่อกันหลายๆแก้วเนี่ย มันก็ไม่ทันใจทำให้เริ่มขยับมองหาเครื่องทุ่นแรงกันแล้ว แต่ส่วนคนที่เป็นสายกาแฟฟิลเตอร์ ก็น่าจะเริ่มมองหาดริปแบ็กหรือว่าบลูแบ็กเพราะว่ามันพกพาง่าย ชงกินที่ทำงานสะดวกอร่อยไม่แพ้กาแฟดริปกินเองค่ะ อย่างที่บูธของ e t i Plus นะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขานำเสนอกาแฟต่างๆ แล้วก็ช่วยผลักดันวงการกาแฟของไทยให้คึกคักแต่ในปีนี้เนี่ย เกือบ 90%นำเสนอเป็นริปแบ็กแล้วก็บลูแบ็กงาน Thailand Coffee Fest ปีนี้เนี่ยเขาก็มีทำริปแบ็กเป็นของที่ระลึกแจกเช่นกันนะคะ เราอะเป็นคนที่ชอบดิปแบ็กแล้วก็บลูแบ็กมากเลยนะคะ อยากให้มันมีออกมาเยอะๆๆบอกตรงๆเนี่ยดิปแบ็กนะ มันมีเทคนิคการชงให้อร่อยได้นะคะ ไม่ยากด้วย เราก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วด้วย ส่วนแนวโน้มของรสชาติกาแฟนะคะ ในปีหน้า คนไทยน่าจะยังนิยมการดื่มกาแฟจากโปรเซสพิเศษมากกว่ากาแฟโปรเซสปกติ ในต่างประเทศเนี่ยกระแสตรงนี้เนี่ยเริ่มจะอยู่ตัวแล้ว เพราะว่าเขากินกันมาหลายปีแล้ว กาแฟโปรเซสปกติเริ่มกลับมามียอดขายที่ดีขึ้น และกาแฟโปรเซสพิเศษเริ่มมีราคาที่ถูกลงด้วย เพราะว่ามีคนทำกันมากขึ้น แต่โปรเซสใหม่ๆเนี่ยก็จะถูกคิดค้นแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องไปอีกค่ะ เกษตรกรและคนโปรเซสกาแฟไทย ก็ต้องพัฒนาเทคนิคการโปรเซสตรงนี้ทำให้ศักยภาพของกาแฟไทยดีขึ้นจนอาจจะไปสู่ระดับโลกได้ จะเห็นได้ว่ามีลงคั่วดังๆนะคะ จากต่างประเทศเอากาแฟไทยเนี่ยไปคั่วขายแล้ว และคาดว่าตลาดในไทยเอง เนี่ยก็จะยังตอบรับดีค่ะ ส่วนเทรนด์ของกาแฟโลก ก็มีการคาดการว่าราคากาแฟอาจจะแพงขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บราซิล รวมถึงพวกสงครามกลางเมืองที่เอธิโอเปียทำให้แรงงานขาดแคลนเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้ผลผลิตน้อยลง เรื่องการเบรนกาแฟเนี่ยก็จะไม่จำกัดเฉพาะกาแฟขั้วเข้ม หรือกาแฟที่รสชาติธรรมดาแล้วนะคะ แต่ว่ากาแฟที่มีรสชาติซับซ้อนราคาแพงๆเนี่ยก็จะเริ่มนำมาเบรนกัน เห็นได้จากการแข่งขันเวทีระดับโลก ที่มีการใช้กาแฟเบรนในการแข่ง อย่างแชมป์โลกชงกาแฟปีนี้นะคะ เขาก็ใช้กาแฟเบลนด์ระหว่างพันยูจินอยเดสกับอาราบิก้าค่ะ ประเด็นสุดท้ายก็คงจะหนีไม่พ้นนวัตกรรมเครื่องมือในการชงกาแฟใหม่ๆที่หน้าตาดี รวมถึงเครื่องบดที่ทุ่นแรงหรือมีการใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นออกมาเพื่อเขย่าเงินในกระเป๋าพวกเราอีกแน่นอน ก็ต้องลองติดตามกันดูนะคะ ว่าอนาคตจะเป็นยังไง และที่สำคัญก็อย่าลืมติดตามช่องหมุนนิสตาด้วยนะคะ เราจะมีสาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับกาแฟมาเล่าให้ฟัง รวมถึงเรื่องที่เพื่อนๆ คอมเมนต์อยากให้ทำคลิปต่างๆ เนี่ย ถ้าเรื่องไหนที่เราทำได้นะคะ เราจะทำให้ค่ะ รอกันนิดนึงนะคะ มาช้าแต่มานะสุดท้ายนะคะ ในโอกาสปีใหม่ 2565เนี่ยนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุข เป็นปีที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆ และก็ความสนุกสนาน และแน่นอนมีความสุขกับการดื่มกาแฟกันด้วยนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ